สวัสดีค่ะ ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ต้องรักบุญธรรม อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด ไทยมูกการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาให้คนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง สำหรับรายวิชาการวางแผนกลยุทธ์ค่ะ รายวิชานี้ท่านจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ แนวคิดและหลักการในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เครื่องมือทางการบริหารในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ อาทิ McKinsey 7S Framework บาลานซ์สกอร์การ์ดเทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ท่านสามารถวิเคราะห์และอธิบายหลักการ ของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ และนำเครื่องมือทางการบริหาร ที่ใช้ในการนำกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ ในการศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนออนไลน์แบบนี้ ท่านจะสามารถเรียนรู้เนื้อหารายวิชาได้อย่างอิสระจากเนื้อหาการเรียนรู้ทั้ง 5 ตอน โดยท่านจะสามารถเลือกเรียนเนื้อหาตามหัวข้อที่ท่านสนใจ ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่จัดเตรียมไว้ในรูปแบบสื่อที่มีความหลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้ อภิปรายร่วมกับผู้สอนและเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและทำงานกันอย่างเป็นระบบ โดยท่านสามารถส่งผลงาน การเรียนและประเมินผลจากแบบทดสอบผ่านระบบได้ทันที และสามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาทุกส่วนได้อย่างอิสระไม่จำกัดทั้งเวลาและสถานที่นะคะ ในการเรียนออนไลน์แบบเปิด ท่านจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงจะสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาตามที่กำหนดได้ และเมื่อท่านศึกษาเนื้อหาครบถ้วนแล้ว ท่านจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายวิชานี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันค่ะไทยมุกรัก เรียนรู้ สวัสดีค่ะ